วัสดีค่ะ วรธิดา วรทิตหรือปุ้ยนะคะ เป็นบรรลักษ์อยู่ที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คแห่งนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คค่ะ ถือว่าเป็นห้องสมุดมีชีวิตแห่งหนึ่งค่ะ เพราะที่นี่มีมากกว่าหนังสือ มีทั้งหนังสือ ดนตรี กิจกรรม แล้วก็สื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายค่ะ นอกจากสื่อที่เรามีให้บริการแล้ว เรายังมีพื้นที่ในโซนต่างๆ ที่ให้บริการตามความเหมาะสมของผู้ใช้แต่ละประเภทด้วยค่ะ สื่อออนไลน์เราก็มีให้บริการทั้ง TK Online Public Library ซึ่งเป็นหนังสืออีบุ๊กผู้ใช้สามารถเข้าอ่านหนังสือทางออนไลน์ได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะ การเปิดให้บริการที่นี่ค่ะเปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มค่ะ ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ปิดให้บริการวันจันทร์ค่ะ กลุ่มเป้าหมายหลักของเราเลยจะเป็นกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนค่ะ แต่เราก็มีหนังสือแล้วก็สื่อต่าง ๆ ให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทุกช่วงวัยค่ะ ชื่อกระแตค่ะมาจากตุลก็เรื่องที่นี่เพราะว่าอย่แรก ก็สะดวกก็เดินทางไม่ยากแล้วก็มันมันเงียบด้วยมาอ่านหนังสือได้ก็ใช่ค่ะมันแบบเหมือนหนังสือมันเยอะอะค่ะแล้วก็แบบมีหลายแบบหนังสือมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็เหมือนมีแบบมีหลายมุมให้นั่งอะเหมือนถ้าเราแบบอยากมานิยายก็แบบมีที่ให้นอนอ่านได้ ก็จะอ่านหนังสือก็อยู่ในห้องก็มีแบบอย่างอื่น มีคอมมีดนตรีให้เลือกเล่นก็แบบให้คุ้มกัาบัตรแบบข่าบัตรถูกสมัครถูกแบบถ้าใช้เป็นรายปีก็จะถูกคุ้มคุ้มกว่าไปที่อื่นอ่ะเหมือนที่อื่นต้องซื้อกาแฟนั่งใช่ที่นี่ก็นั่งนานได้นั่งนานได้ปีก็โอเคไม่ดึกมากแล้วก็ไม่แบบช้า ที่มีสารสนเทศนะครับไ IT เราจะแยกหมวดออกมานะครับตั้งแต่เลขรหัส004 ถึง 006 นะครับมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับนอกจากส่วนของหนังสือแล้วเรายังมีในส่วนของการให้บริการซีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีเพื่อการเรียนรู้ซีดีภาพยนตร์นะครับแล้วก็หนังสือเสียงนะครับก็แล้วก็มีการให้บริการชมภาพยนตร์ภาในพื้นที่สำหรับสมาชิกนะครับก็จะมีการจัดอีเวนต์ต่างๆแล้วแต่เดือนไปค่ะ กี่ยวกับคนดนตรีเขาเขียนมาหรือว่าจะเป็นสอนเล่นดนตรีต่างๆนะครับผมก็จะจัดตามเชลที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีบริการแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ดนตรีไม่ว่าจะมีไทยดนตรีสากลนะครับผมบนเครื่องคอมพิวเตอร์คนนี้นะครับแล้วก็ทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมดนตรีที่จะมาจัดในห้องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีก็มีการแสดงมีเสวนาหรือที่หลักๆเลยก็คือจะมีสอนดนตรีสำหรับพื้นฐาน